มีอีกทิปหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือการเลือกจอย เลือกจอยยังไงให้มันเหมาะสมกับเรานะครับ อันเนี้ยมันอาจจะต้องดูว่าบางจอยบางอันเนี่ยอาจจะจับง่าย แต่ว่า ปุ่มเปิมมันอาจจะอยู่ในจุดที่มันเล่นได้ลำบากอย่างเงี้ยปุ่มแ Action Button แทนที่จะอยู่ตรงอนาล็อกนะครับมันอยู่สลับกันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับฉะนั้นจอยนี้มันก็จะเหมาะกับ เกมอย่างเกมชูตติ้งหรือเกมที่เป็นเกมขับรถเนี้ยพอไหว แต่ว่าถ้าจะขับรถมากๆก็อาจจะไม่ได้อีกเพราะว่าปุ่ม R2 มันไม่ใช่อนาล็อก มันเป็นแบบคลิกคลิกนะครับอันนี้เราก็ต้องดูเพราะว่าจอยเกมบางอันเข้ามาเนี่ยอนาล็อกเขาก็ได้หมดนะครับฉะนั้นวิธีการดูจอยที่ดีนะครับ 1. จับง่ายไหม 2. มัน แม่นไหมไอตัวอนาล็อกพวกนี้บางจอยบางยี่ห้อเนี่ยมันไม่ได้สามารถเล็งได้แม่นตามที่ใจเราต้องการขนาดนั้นนะครับ มันก็อยู่ที่ราคาของจอยด้วยอันนี้ก็ต้องดูให้ดีนะครับ แล้วก็ปุ่มข้างหลังเป็นอนาล็อกไหมอะไรประมาณนี้นะครับแล้วยังไงผมอาจจะกลับมาเจาะเรื่องของจอยลึกๆอีกทีนะครับทั้งไงวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับ กับวิธีการเล่นเพลห้5นอกบ้านนะครับ คุณทำได้แล้ววันนี้ นะครับผมวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ขอบคุณมากครับ